Música บ่ออะไรกันล่ะครับเนี่ยมีมากมายหลายบ่อขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นสัตว์น้ำทำเงินสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอน ว่าแต่มันคือบ่อเลี้ยงอะไรกันล่ะครับ บ่อเลี้ยงกุ้งขาวครับ โอ้โห กุ้งขาวตัวโตๆแบบนี้เขาว่ากันว่าขายได้ราคา เลี้ยงก็ง่ายให้ผลผลิตสูงใช้เวลาสั้นต้นทุนการผลิตก็ต่ำ กษตรกรจึงหันมาเลี้ยงกุ้งขาวกันมากเลยใช่ไหมล่ะครับถูกต้องนะครับ เมื่อดีงามกันขนาดนี้ ใครๆก็อยากจะเลี้ยงกุ้งขาวกันนะครับ แต่ก่อนที่พี่น้องเกษตรกรจะเลี้ยงกุ้งขาว เรามาทำความรู้จักกับเจ้าสัตว์น้ำตัวเล็กๆทำกำไรงามๆนี้กันก่อนนะครับ กุ้งขาวแปซิฟิกหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไวท์เลกทริมเป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ กุ้งชนิดนี้มีการเลี้ยงกันมากในประเทศเอกวาดอร์ เม็กซิโก เปรู ปานามา ฮอนดูรัส โคลัมเบีย และบราซิล ที่มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ทำให้ผลผลิตของประเทศบราซิล เป็นอันดับหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศก็ได้นำเข้าไปเลี้ยงอย่างแพร่หลายมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวครับ สำหรับประเทศไทยนั้นนิยมเรียกกุ้งชนิดนี้ว่า กุ้งขาวแวนนาไมหรือกุ้งขาว เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ มาเป็นเวลาช้านาน โดยลักษณะของกุ้งขาวนั้นลำตัวจะมีสีขาวใส ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะบริเวณปลายหางจะมีสีแดงเข้ม และที่สังเกตได้ก็คือ ลำไส้ของกุ้งชนิดนี้จะเห็นชัดกว่ากุ้งขาวชนิดอื่นๆ และจะใช้เวลาโตเต็มที่ 120 วัน ซึ่งจะมีความยาวประมาณ 230มิลลิเมตรหรือ 9 นิ้ว น้ำหนักโดยประมาณ 35-135 กรัมต่อตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูด้วยนะครับ ทีนี้เรามาฟังกันว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่ไหนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้กันบ้าง สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งขาวของประเทศไทย ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลนะครับ มีความเค็มตั้งแต่ประมาณ 20 ppt ขึ้นไปนะครับ แต่ในขณะเดียวกันจะมีกุ้งขาวที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงได้ในเขตความเค็มต่ำได้ ก็สามารถเลี้ยงลึกเข้ามาหน่อยในในแม่น้ำลำคลองก็สามารถเลี้ยงได้ เพราะว่ากุ้งขาวสามารถปรับตัวได้กับความเค็มในช่วงกว้าง ในประเทศไทยนะครับ จังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งมากที่สุด ก็จะแบ่งเป็นภูมิภาคนะครับนะ ในภูมิภาคภาคตอนออกเนี่ยก็จะมีจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับก็จะเป็นในเขตอชายเชิงเซานะครับ ในส่วนของภาคใต้ตอนบนก็จะเป็นชุมพรกับประจวบสุราษฎร์นะฮะ แล้วก็ในเขตภาคใต้ตอนล่างก็จะมีสงขลาปัตตานี ในเรื่องสถานการณ์ของการเลี้ยงกุ้งขาวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราก็ผลิตกุ้ง แล้วก็ส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่ง นั่นหมายถึงว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของเรามีมากขึ้น แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอวิกฤตการณ์ของโรคกุ้ง EMS นะครับทำให้ศักยภาพการแข่งขันของเราในตลาดโลกเนี่ยลดต่ำลงนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัว ในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงกุ้ง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคระบาดนะครับเพื่อที่จะ กลับมาสามารถแข่งขันกับเขาได้ในอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ประเทศคู่แข่งหลักๆของเราก็มีอยู่หลายประเทศนะครับ คู่แข่งด้านการผลิตเราก็จะมีประเทศอินเดีย ประเทศเอกวาดอร์เป็นต้นนะครับ แล้วก็คู่แข่งด้านการตลาด เราก็มีประเทศอินเดีย และก็ประเทศเวียดนาม ข้อดีของการเลี้ยงกุ้งขาว ก็คือกุ้งขาวที่เลี้ยงในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีการปรับปรุงพันธุ์แล้ว ซึ่งพันธุ์กุ้งขาวที่ใช้ในประเทศไทย ถือว่าเป็นพันธุ์ที่มีการปรับปรุงและก็ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจึงสามารถเลี้ยงแล้วโตเร็วนะแล้วในประโยชน์อีกอันนึงของกุ้งขาวก็คือ กุ้งขาวเมื่อนำเข้าไปสู่ระบบการผลิตเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งเนี่ยนะครับเป็นเป็นอาหารประเภทต่างๆเนี่ยจำนวนเนื้อที่ได้จากการผลิตเนี่ยมันจะมีมียิวมากกว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดเด่นหลักๆ ที่การเลี้ยงกุ้งขาวและมีประโยชน์ เรียกว่าข้อดีนั้นมีหลากหลาย อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนเต็มที่ เพราะผลผลิตนั้นสามารถส่งออกสร้างกำไรให้อย่างงามๆเลยทีเดียว พี่น้องได้ฟังอย่างนี้แล้วคงอยากเลี้ยงกุ้งขาวกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ แล้วการเลี้ยงกุ้งขาวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไปฟังนักวิชาการเขาบอกกันเลยครับ เกษตรกรที่สนใจเรื่องของการเลี้ยงกุ้งขาวนะกรมประมงก็อยากจะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของ กฎระเบียบต่างๆ เนื่องจากว่าการเลี้ยงกุ้งขาวเนี่ยกรมประมงมองถึงการเลี้ยงกุ้ง ให้มีความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนโดยเฉพาะความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในเรื่องของกฎระเบียบของอการเลี้ยงกุ้ง ก็จะมีการห้ามอย่างเช่นพื้นที่ที่ไม่ควรเข้าไปเลี้ยง เช่นพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเลี้ยง ซึ่งระเบียบต่างๆพวกนี้ก็เกษตรกรก็จะต้องอพิจารณา ให้ให้ให้เหมาะสมก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ใด ๆ เมื่อทำความเข้าใจตรงนี้ถ่องแท้แล้วเกษตรกรก็จะต้องหาความรู้ในการเลี้ยงกุ้งขาวนะครับเพื่อที่จะให้รู้ถึงวิธีการจัดการเลี้ยงกุ้งในแต่ละวันว่าจะต้องทำอย่างไร จะเลือกลูกกุ้งอย่างไรนะครับจะให้อาหารกุ้งอย่างไร จะเติมอากาศให้เขาอยู่สบายเติบโตเร็วได้อย่างไรนะฮะแล้วสำคัญที่สุดคือเกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดกับการผลิต ซึ่งจะต้องมีการผลิตให้เหมาะสมกับลักษณะของตลาดในประเทศไทยนะครับ ระบบการผลิตลูกพันธุ์กุ้งขาวเนี่ยเราผลิตในโรงเพาะฟัก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐานกุ้ง GAP ซึ่งรับรองโดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 250โรงเพราะฉะนั้นเกษตรกรควรจะเลือกซื้อลูกกุ้งขาวที่ผลิตจากโรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐาน เรามีโรงเพาะฟัก ลูกกุ้งทะเลโดยเฉพาะกุ้งขาวนะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีจากกรมประมงแล้วนะครับจำนวนประมาณ 250โรงทั่วประเทศ ซึ่งกระจายอยู่ทุกพื้นที่ เช่น ภูเก็ตนะครับ พังงานะครับชุมพรนะครับชาเชิงเซาชนบุรีนะครับ ก็มีอยู่หลายพื้นที่กระจายนะ เกษตรกรสามารถที่จะ walk in เข้าไป แล้วก็สามารถเลือกลูกกุ้งในคุณภาพที่ตัวเองต้องการได้ กรมประมงเรามีนโยบายในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนนะฮะเพราะฉะนั้นกรมประมงจึงมุ่งหวังว่าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงกุ้งต่อไปได้นานๆนนนะครับ โดยมีความยั่งยืนของพื้นที่ดำเนินคู่กันไปนะ ในส่วนของการสนับสนุนจากกรมประมง กรมประมงมีศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับตามชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับจังหวัดชายฝั่งทะเล แล้วศูนย์เหล่านี้ก็จะให้บริการในด้านของการบริการทางวิชาการเรื่องการเลี้ยงกุ้งนะคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ในศูนย์ก็ยังมีบริการผลิตจุลินทรีย์ป้อนให้กับเกษตรกรใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อที่จะทำให กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้รวดเร็วนะจุลินทรีย์ที่ว่าก็คือจุลินทรีย์ปม 1 ของกรมประมง รวมถึงการตรวจสารตกค้างและก็ตรวจด้านโรคกุ้งนะครับนะซึ่งบริการเหล่านี้ก็จะช่วยสับสนุนให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงกุ้งแล้วได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น กุ้งได้คุณภาพตามมาตรฐานความต้องการของตลาดโลก อ้าวพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจ อยากจะเลี้ยงกุ้งขาวกับเขาบ้าง ก็ต้องศึกษากันให้รู้จริงในทุกๆด้านนะครับ แต่ก็ไม่ต้องห่วงไปยาย เพราะเรามีพี่เลี้ยงดีๆ คอยช่วยดูแลอย่างกรมประมง ให้ความรู้คอยช่วยเหลือเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีปริมาณมาก ส่งออกได้กำไรงาม สร้างความร่ำรวยกันไปเลยครับ ว้าว มาเลี้ยงกุ้งขาวกันเถอะครับพี่น้อง